พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเเราเป็นศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นมาก็ประมาณนักสองสมปีนะครับ แต่จริงๆแล้วธุรกิจที่เราทำเนี่ยก็ได้ได้ดำเนินการมาบางอย่างก็ดำเนินการมานานแล้วนะครับเหตุที่เรา คิดทำธุรกิจเพื่อสังคม เพราะว่าเนื่องจากเราเป็นมูลนิธิ แล้วก็มูลนิธินั้นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ก็คือการรับบริจาคนั่นเอง มันก็ไม่มีความยั่งยืนนะบางปีอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะการที่เราทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราหวังว่าเมื่อเราทำเป็นธุรกิจแล้วเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเราเอง เรามีรายได้มาเลี้ยงองค์กรของเราเองนะครับ เราก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับสำหรับธุรกิจที่เราทำก็มีทั้งหมด 5 ธุรกิจนะครับ ธุรกิจแรกเลยก็คือตรงที่ผมอยู่นี้ก็เป็นธุรกิจเลปันกัน เป็นการรับของบริจาคนะเป็นของที่ยังใช้ได้อยู่นะครับ เอามาบริจาคให้เราเช่นเสื้อผ้าหนังสือ ตุ๊กตาของเล่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะบริจาคแล้วเราก็นำเอามาจำหน่าย รายได้ก็เข้ามูลนิธิ เพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ ที่มีทั้งเด็กและก็คนพิการ นอกจากนั้นแล้วเรามีธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจเกี่ยวกับตลาดกลางสินค้าคนพิการ เราเรียกว่าเลเซเลชันเรานำเอาสินค้าคนพิการ ที่ที่คนที่การผลิตอยู่เนี่ยนะครับ แต่ไม่มีช่องทางของการตลาด เราก็มาเป็นการตลาดให้กับเขารับของที่เขาทำอยู่มาจำหน่ายให้นะครับ เราก็อาจจะไปจำหน่ายตามบริษัทห้างร้านต่างๆนะหรือผู้ที่สนใจทั่วไป แล้วก็ข้อสำคัญก็คือเราอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยว น่าจะมีโอกาสในการจำหน่ายสูงกว่านะครับ นอกจากนั้นแล้วเราก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่เราเรียกว่าเลเบเกอรี่นะเราก็มีกลุ่มน้อง ๆ คนพิการเนี่ยนะห้าคนที่ทำเบเกอรี่จำหน่ายนะครับ เรามีคุกกี้นะเป็นสินค้าที่ที่เราคิดว่าเป็นตัวตัโรงของเรานะครับ เราสามารถที่จะจัดกระเช้า นะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงวันสำคัญของบริษัทที่ต้องการที่จะมอบกระเช้านะเราก็สามารถที่จะจัดให้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีธุรกิจที่เกี่ยวกับ IT Suite นะครับรับจ้างเขียนโปรแกรม เขียนเว็บไซต์ รับจ้าง ดูแลซัพพอร์ต คอมพิวเตอร์ หรือระบบไอทีต่างๆนะครับ เราสามารถที่จะทำได้ อีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับธุรกิจ call center เนี่ยนะเราก็เน้นนะคนพิการที่นั่งรถวีลแชร์นะที่เดินทางไปไหนมาไหนลำบากนะก็ปัจจุบันเราก็รับงานจาก AIS นะครับกับ Power by นะครับสองสองหน่วยงานนี้ แล้วก็ในอนาคตเรากำลังพัฒนา ให้สามารถที่จะรับงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น งานเก็บข้อมูลความพึงพอใจลูกค้าในบริษัทของคุณหรือต้องการที่จะให้เราโทรประสานให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้เป็นเบื้องต้นนั่นนะครับ ก็มีทั้งหมด5ธุรกิจนะครับถามว่าเราเอาเทคโนโลยีนะมา ทางด้าน ICT เนี่ยมาช่วยอะไรบ้างนะอันแรกเลยก็คือเรามีงานทางด้านทางด้านไอไอทีสวีทนะฮะ เรารับเขียนโปรแกรมเอยอะไรเอยเนี่ยนะก็เป็นงานทางด้านไอทีซึ่งนักเราในองค์กรมูลที่ของเราเนี่ยมีโรงเรียนฝึกอาชีพที่ท่านอาจจะได้เห็นไปบ้างแล้วชื่อว่าโรงเรียนรอพาระมหาไทยนะก็เป็นนักเรียนที่เรียนทางด้านไอทีเลย จบไปไปเป็นโปรแกรมเมอร์เลยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไอทีก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับ call center เรามีนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทางด้านไอทีเสร็จแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษนะเราก็จับมาเป็น call center นะที่จะพูดคุยกับลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าหรือให้ ตอบคำถามต่างๆให้กับลูกค้านะครับ จะเห็นได้ว่าการที่หลายคนมองว่าคนพิการเป็นภาระของสังคม แต่การพัฒนาคนพิการให้สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า และตัวผู้พิการเองนั้นจะต้องเห็นคุณค่า มีความพร้อม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง และอีกประเด็นคือ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ช่วยกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการ ตลอดจนให้การยอมรับและให้โอกาสคนพิการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการประกอบอาชีพและกิจกรรมทางสังคม